หลังจากที่เราได้ทำการสร้างในส่วนของโฟลเดอร์ใน Google Drive แล้วนะครับ ในหัวข้อต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งเกี่ยวกับโฟลเดอร์นะครับ โดยใช้เมนูการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Drive นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่สีนะครับให้กับโฟลเดอร์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มตัวชิ้นงานของเรานะครับงาน ลักษณะไหนก็อาจจะให้เป็นสีเดียวกันนะครับ ทั้งนี้ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะ เข้าถึงงานของเราได้ รวดเร็วขึ้นได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นโฟลเดอร์ที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ งานในส่วนของงานการเรียนการสอนนะครับ ส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็นงานส่วนตัวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ หรือเป็นงานที่ทำงานอยู่บ่อย ๆ นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับ สามารถที่จะจัดกลุ่มตัวโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ไว้ได้นะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเมนูการทำงานกันนะครับซึ่ง โดยที่เราสามารถที่จะคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือกเมนูการใช้งานตรงนี้ได้ หรือจะเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการทำงานนะครับ แล้วก็เลือกเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ มีอะไรบ้าง อันแรกก็คือเปิดเรื่อยนี้เราสามารถที่จะกด นะครับ เพื่อ เชื่อมต่อไปอยังแอปที่มีการเชื่อมต่อไว้นะครับ แชร์กับรับลิงก์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับเมนูย้ายไปที่อันนี้ก็ใช้ในการย้ายนะครับย้ายตัวโฟลเดอร์ของเราไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ ในส่วนของเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาวอันนี้เราสามารถที่จะติดดาวให้กับโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ สังเกตดูนะครับก็จะมีดาวโผล่ขึ้นมา อันนี้ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของโฟลเดอร์ของเราเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ผ่านเมนูที่ติดดาวตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปก็จะเจอในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราได้ติดดาวไว้ตะกี้นะครับถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะติดดาวแล้วก็เหมือนเดิมก็คลิกขวาแล้วก็นับออกจากการติดดาว ในส่วนของตัวการบ้านนี้ก็จะหายไป่ถ้าทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อตัวโฟลเดอร์ของเราก็ให้เรามาที่เมนูเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ เราก็สามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการเปลี่ยนไปได้ เปลี่ยนสีตรงนี้ เราสามารถจะเปลี่ยนสีนะครับตามที่เราต้องการได้เลย เป็นใบกิจกรรมสมมุติเป็นสีเขียวนะครับเอกสาร เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ เพื่อช่วยในการจัดกรุ๊ปตัวงานของเรานะครับ เพื่อเราสามารถที่จะเลือกเปิดใช้งานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ เมนูค้นหาภายในอันนี้ก็ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ของเราตัวโปรแกรมก็จะค้นหาไฟล์ทั้งหมดนะครับ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเราให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับ ก็สามารถจะดูรายละเอียดตัวโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ได้นะครับ แก้ไขเมื่อไหร่เปิดใช้งานเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมได้ดำเนินการไว้เมื่อไหร่บ้าง หรือได้ทำอะไรกับตัว โฟลเดอร์อันนี้บ้างนะครับ ดาวน์โหลด อันนี้เราก็จะใช้ในการดาวน์โหลดโฟลเดอร์งานของเรากลับลงมาที่เครื่องนะครับ ซึ่งเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อตอไปนะครับ อันนี้ลบงานของเราก็จะถูกลบไปอยู่ที่ถังขยะตรงนี้สามารถที่จะกู้คืนกลับไปได้ นี่ก็ในส่วนของเมนูการทำงานในส่วนของโฟลเดอร์นะครับก็ใช้งานไม่ยาก หลักๆที่ใช้งานอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนสีนะครับ แล้วก็เพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว